ที่เหมาะสมสำหรับงานอินโฟกราฟิกนั้น จะเป็นเรื่องใดก็ได้ โดยส่วนมากเป็นเรื่องราวที่อยู่รอบๆตัว ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาด้านวิชาการหรือบันเทิง เช่น การเมือง ธุรกิจ อาหาร ปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เทคโนโลยี กีฬา ดนตรี ภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาที่เหมาะสมกับอินโฟกราฟิกนั้น เราอาจสามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้ดังนี้ค่ะ 1. หัวข้อที่อยู่ในความสนใจในช่วงนั้นๆ เนื้อหาประเภทนี้ มักเป็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งผู้คนให้ความสนใจกันมาก อาจเป็นข่าว หรือสถานการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในขณะนั้น เช่นการแข่งขันโอลิมปิก การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นต้น 2. How to หรือวิธีการใช้งานต่างๆ คือเนื้อหาที่ตอบคำถามที่ว่า ทำอย่างไร มีวิธีการใช้งาน หรือขั้นตอนการใช้งานอย่างไร ซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่เหมาะแก่การนำมาทำเป็นอินโฟกราฟิก เช่นกันนะคะ เพราะว่าจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการใช้งาน สามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องอ่านรายละเอียด หรือข้อมูลต่าง ๆ มากมายนัก อีกทั้งยังจดจำได้อย่างง่าย เช่น วิธีการเอาตัวรอดจากโจร วิธีการเลือกวาย กินผลไม้อย่างไรไม่ให้อ้วน ซึ่งเนื้อหาประเภทนี้ เรามักจะตั้งชื่อเรื่องด้วยคำถาม เช่นทำไม หรืออย่างไรนั่นเองค่ะ 3. รายงานผล เนื้อหาประเภทนี้มักจะเป็นการรายงานผลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายผลสำรวจ สถิติ การจัดอันดับข้อมูล หรือการถ่ายทอดงานวิจัย เช่น รายงานผลการใช้สินค้าหรือบริการ ผลการสำรวจในโซเชียลมีเดีย อันดับหนังทำรายได้สูงสุดแห่งปี สถิติการใช้โทรศัพท์มือถือของวัยรุ่นไทย เป็นต้นค่ะ 4. การเปรียบเทียบ เนื้อหาจะเป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งขึ้นไป เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง เช่น การเปรียบเทียบแนวคิดระหว่างพักการเมือง การเปรียบเทียบบริการของ Facebook กับ Google Plus การเปรียบเทียบกาแฟกับชา การเปรียบเทียบประเภทของหลอดไฟ ที่ช่วยประหยัดไฟมากที่สุด เนื้อหาประเภทนี้ มักจะมีคำว่า vs อยู่ในหัวข้อเรื่องด้วย ซึ่งเรามักจะพบเห็นมาก ในงานอินโฟกราฟิกในต่างประเทศค่ะ 5. การเปลี่ยนแปลงของเวลา เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงตามลำดับเวลา มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา หรือวิวัฒนาการ เพื่อให้เห็นภาพ ลำดับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย เช่น ประวัติของกราฟิกดีไซน์ เส้นทางของดนตรีแนวร็อกแอนด์โรล วิวัฒนาการของยุคเครือข่ายมือถือ เนื้อหาในลักษณะนี้ มักขึ้นต้นหัวข้อด้วย ประวัติศาสตร์ของไทม์ไลน์วิวัฒนาการของ ปรากฏในหัวข้อเรื่องค่ะ 6. การให้ความรู้เชิงวิชาการ เป็นอินโฟกราฟิก ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะทาง หรือวงการใดวงการหนึ่ง หรือเนื้อหาประเภทบทความ งานเขียนเฉพาะทาง ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเขียน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น บทวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบพลังงานนิวเคลียร์ การตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับวัย รู้จักเจเนอเรชัน C เป็นต้น เนื้อหาประเภทนี้ มักต้องใช้อินโฟกราฟิกช่วย ในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้หน่าติดตามค่ะ หรืออาจจะเป็นเนื้อหาที่ต้องการบอกข้อมูลง่าย ๆ เพื่อให้นำไปใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น ตัวเลขแคลอรี่อาหาร ช่วงเวลาที่ต้องออกกำลังกายแป้นลัดสำหรับโปรแกรมเป็นต้น ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความเป็นเอกสารให้ข้อมูลสูงกว่าอินโฟกราฟิกแบบอื่นค่ะ 7. สรุปภาพรวม เป็นเนื้อหาความรู้ที่สรุปเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่รวบรวมเอาแต่ประเด็นที่สำคัญมาย่อรวมความเอาไว้ เช่น รวมประเทศที่น่าเที่ยว สรุปการเลือกตั้ง สรุปภาพรวมของเศรษฐกิจไทย เป็นต้น 8. การประชาสัมพันธ์ มักเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการต่างๆ ที่เป็นการให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการ ที่อธิบายรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ อธิบายสรรพคุณ อธิบายส่วนประกอบ ข้อดีหรือจุดแตกต่างของสินค้าหรือบริการนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ทำความรู้จักโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung Galaxy Note 8 บริการอัตโนมัติของธนาคารเป็นต้น โดยเนื้อหาในลักษณะนี้ ยังสามารถนำเสนอในลักษณะการให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการ ผสมผสานกับการให้ความรู้เชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ลงไปด้วย ดังตัวอย่างเช่น ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ เป็นต้น